tang Yutanhan halum la tolilina Ya dạ pe okwa ma tang la nong hak pi จะถึงอยู่นะน้องเอ๋ยอู้แต่ว่าใจเฮาเมื่อหาสุนังอ่ำไหล ก็เพลโคงกางโควิดสิบเก้ามันหายหน้าจับก้นเลยง่ายง่ายกบไหนแลยานกันจูเข้าอยากเจอเล็กนาตัวเฮาอยู่ไกลกัน แต่ใจขฮาไในตึกมีจำอยู่ อย่าไปวน ว่าใจมีก็ไม่นากบยังในเตเมืองตะย้อนเฮาเพยาบลองให้ตึกไขยเข้ามา ปล่อยเฮาเมืองกัดเย็นมา สองเฮาก้ยโชกัน อยู่ตั้งหันเฮาลุ่มลาโตลีลีนา ับไปออกว่ามาตั้งหลังน้องหากดีรักในสุดจังนายงแต่ว่ามีลองเพชรแค้นกลางยานกันยามในก็บว่า ไวรัสโควิด กันแต่ใจเขาในตึกมีจำอยู่ อย่าไปวน ว่าใจมีก็ไม่นาก็ย้ำในเตเมืองไตย้อนเฮาเพยาบลองให้ตึกไายเข้ามาปล่อยให้เมืองกัดเย็นมา สองเฮาก็โชกัน อยู่ตั้งหันให้ลุมลาโตลีลีนา ไปอบว่ามาตั้งหลยน้องหักปีรักในสุดจังนายาว แต่ว่ามีลมเพชรแค้นกลางยันกันยันในกรอบว่า ไว้ลัสโควิดอยู่ตั้งเฮินเฮลุมลาโตลีลีนาอย่าไปออกว่ามา องเพชรแกนกลางยามกันยามในกอบว่าไวมัดโควิด